ปัญญาอุทปาทิเวชังทุขานิโรธทอริยสัจจังสัชิกตันติเมียโรโกอุทปานนุสุเตสุรัมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาคามินิปฏิปัฏฐาอริยสัจจันติเมภิ ภเวปุเวอนันุสุเตสุรัมเมสุติเมพิขเวปุเวจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิอุทปาทิยานังปัญญาอุทปาทิเวชาอุทเวชาอุทปาทิอาโลโก นิทังทุขานิโรธาคาระปานิอาโลโกระปะจังภาเวตาพันติเมพิขเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจัูตังโคปานิทังทุขานิโรธาคามินิปฏิปทา นิโรธคามินิปริยสัจจังภาเวตภาวิตันติเมภิติเมภิขเวภูเพสุเตสุรัมเมสุจาคุงอุทปาทิยานังอุทานุสุเตสุรัมเมสุจา นจเมพิขเวยิเมสุจตุสุอริยสัตเตสุเอวันติภูมุตปาทิยานังยาถาภูตังยานาทัสนังนาสุวิสุทักอาหูสีเนปาทิปัญญาอุทปาทิวิส สมณพรามณีชาวุทปาทิอาลูกุปายานุตรังสัมมาสัมพุทิงสัพุโทปัจจัญญาสิงยาตุทัปาริตังโคปัยทังสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปลิวัตตังทวารสกการะ คนิโรธคามินีปฏิบัติอาหูเสียทาหังพีคาภาอริยสัจยังภาวิสานาลเกสะพัมะเกสะสมณพรามณียาปชายสัเทวมนุสายานุตติเมพิขเวภูเฟอภิสัมภุโทปัจจัญญาสิงญานันจะปน สุเตสุรัมเมกุปาเมวิมุติอายมันติมาชาตินาทิรานิภูอุรปาทิยานามาวุจาภควะอาตามนาปัญจวิคียาภิวุรปาทิปัญญาอุรปาทุงอิมาสมิงจาปนวัยยา ทิวิชาอุทปาทิอาลงวิตามะลังธรรมจักคงอุทปาทิยังกินจิสมุทัยธรรมคงอุทปาทิยาวกิธรรมันติปวัติเตจะภควาธรรมจักเกภูมิมาเทวสัทธมนุสัยวันจะเมพิขเวยิเม คทายอนุตรังธรรมจักกังปวัตติตังอาปาติวัติยัง เอสุจัตุสุอลิยสัตเตสุเอวันติเทเวนวตังตวารสักการัง นังนาสุวิสุรังอาตวาจาตุมมหาราสิเนวาตาวาหังพีเขาสาเวสุมจาตุมมหาราชิกานังเทวานังสัทธังเสสเรวะเกโลเกสมา สะพรัมมเกสาสมณะเวสุมยามานังเทวานังสัทังสุตวะเทวาสัธมรมคามนิยปชายสะเทวมเทวาังสาทังสุตวะนิมานารติเทวสายานุตรังสัมมา สิงยานุโนจะโคเมพิขเวอิเมสุจตุสุเอสุมปารนิมิตวสวัตินังเทวานังสัทธาริยสเจสุเอวันติปเทวาสหมนุสาเวสุมปลิวัตังนวารสากาสิยังอิสิปตเนมิคาราเยอนุรังยาถาภูตังญาณ ทัสนังสุวิสุทังอาโหสิมาเรนวะลาทาหังพีคเวสเทวาโลกัสมินติอิติเกโลเกสมาลเกสหัมมเกสสมณพระมณียาปชาลยสเทวมนุสส ยานุตรังสัมมาสัมพโพกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทีอัปปามาโลจะโอลาโลโอภาโสทิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญาณเทวานังเทวันจะปนเมทัสนังพระปา ติยโกปาเมวิมุติยโกโกนัญโยติติทังอายะสมะโตโกนัญญาสะอัญญาโกยามันติมาชาตินาทิามังอาโหสิตานิปุนาภโวตินาสัตว์ไม่มาโวตาภะวะอาตามนาป คียริหูภาวตุมุสามภาสิตังอภินันทุงอิมาสมิงจาปนวัยยาคารณะสัมมาเปเอยพนานกัญชาสุราบุรียาบ้ายาอีเป็นผีกินคนทำให้ยากจนพันยามาเนอายสมะหายร่างกายเป็นภัย ถ้าเลิกไม่ได้ต้องการเอ่ยเวลาช่างวิได้สบายใจเอ่ย